ไม่ตื่นเต้นเงี้ย กินวิตามินก่อน มีคน request request the live ด้วย สวัสดีครับ ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาไลฟ์แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบเอาออกใจนะ แต่ว่า คิดถึงแฟนคลับทุกคน คือพอไม่มีงานไม่มีอะไรก็แบบ ไม่ได้เจอกัน ไม่ได้คุยกันก็เลยแบบอ่ะสงสัยก็ต้อง ทักทายผ่านทางนี้แล้วแหละ วัสดีครับ Hello Hi เป็นไงกันบ้างครับทุกคน แต่ว่า แต่ว่าทำงานเหนื่อยไหมหรือว่า มีใครแบบว่า ท้อหรือว่าเหนื่อยหรือเปล่า ช่วงนี้ก็ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้ทุกคนแบบว่าสู้ๆครับ พี่ย่าแอบดูอยู่ครับ ครับหลายคนครับสวัสดีครับเจมสวัสดีครับพี่แชมป์ครับ ก็ if you have if you guys have any question you can ask I try to like answer with my best um, English speaking ถ้าใครมีแบบคำถามหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ก็ทักทายหรือว่าคุยกันเข้ามาได้ผมพยายามที่จะอ่านคำถามมันจะเหมือนไอพวกคำพูดมันจะดีเลย์นิดนึงนะครับ How are you guys? Um, say hi to all the international fans. I hope you guys doing well and taking a good care of yourself and your family's members too. Fighting. คนถามว่า how do you have a surname Kukimiya are you Japanese so no yeah actually I'm like in the in the lore I, I'm half Japanese but from the, the blood uh, it's it's not it's difficult yeah like in the lead young, young. มา m a b u ิ e f ิปินัส สวัสดีครับก็ เห็นพี่แชมป์เขาไลฟ์บ่อยก็เลยทำบ้าง แต่เราคงไม่นานขนาดเขา ทุกคนเป็นไงบ้างครับ สบายดีกันนะครับ ก็พูดยากเนาะช่วงนี้ หลายคนก็ลำบากด้วย ผมเองก็ไม่มีงานเลยช่วงนี้ ช่วงนี้ดูดวงใจคณีค่ะขอบคุณครับ สนุกดีครับ กลับไปดูก็ตลกตัวเองเนาะ แบบตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนอะไรเงี้ย ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งคุณก็ว่างเหรอครับ คุณแชมป์ แต่พอแบบได้มีเวลาที่มันแบบ หยุดยาวๆก็พลอยให้ได้คิดอะไร เยอะแยะไปหมดเลย ก็คิดว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรดีๆเยอะพี่แบร์หล่อจังอ๋อขอบคุณครับ พยายามจะหล่ออืมส p e a k English a little bit Okay, Malaysia. Yeah, hi, um, hi, Malaysia fans. I'm Marathon watching Crop Set. Naki too. Thank you so much. I hope you enjoy it. Thank you. ดูละครของเดชจันทร์ถึงอาทิตย์ <coughs> How about like Kinari? Actually, this time we have a break, like a long-term break, so we might start filming a uh, like in next month, uh, in, in May. So it, I heard about that. They they're gonna start filming it soon. Just have to make the, the this epidemic like like more like control. Love Switch and Crown Princess, thank you. สวิชก็คือได้รับสลับล่างแน่ ๆ เลย เงารักดวงใจช่องตั้งแต่เงาดวงใจขอบคุณมากครับ มีใครได้ดูคลิปปอโทบ้าง ที่ใน YouTube อะครับ หวังว่าจะชอบกัน ยังไงฝากด้วยนะครับพอดีว่าเราต้องเอาแบบความคิดเห็นหรือว่าคำแนะนำหรือว่าคำถามเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในในในตัวบทบทบทความด้วยก็ถ้าถ้าใครแบบว่ามีอะไรที่จะติมีอะไรที่จะเพิ่มเติมมีอะไรที่แนะนำนะครับอย่าลืมเข้าไปตั้งคำถามหรือว่าให้คำแนะนำได้ วันที่1พฤษภาคมนี้เดี๋ยวผมจะ IG แล้วกันนะครับ so um, I would like to um, ask you guys if you have a time um, and if you have already watched the um, the video clip about like um, the community tourism um, advertising that I just made in the YouTube so after the 1st of May, I will put down the link that you guys can um, get inside and, and uh, ask a question or if you have any advice, you can type it in, in the link. So that would be like nice if you like done that um, with me. So thank you so much. อย่าลืมกด save live หมายถึงว่าไลฟ์เสร็จแล้วต้องกด save หรอครับ มันจะได้อยู่มันไม่เฟี้ยวดิก็ต้อง when you came to Malaysia, yeah, there's so many wish lists that I want to go like also with working and also like like with traveling, like Malaysia, Philippines, like all of this surrounding country of Thailand, I would like to go and like meet all the fan club. Anyways, thank you so much for your support like with our Thai series and stuff. สวัสดีครับ อืม ไหนดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างไอคอน อ๋อ นี่คือคนที่รีเควสเข้ามา viewer อยู่นี่ request อยู่นี่แล้วอันนี้คือหน้าปะอ๋อนี่ฟิลเตอร์ เฮ้ย ได้อยู่ มีอันนี้เอ่อ เรียกชื่อพินิกกี้หน่อยค่ะ มีอะไรอีกอะอ่าอันนี้น้องสาวส่งมาให้ยิ่งเรียนยิ่งโง่อันนี้ตลกมากเซฟไว้ตั้งนานแล้ว อันนี้น่ารักนี่น่ารักพอละพอละไม่เอาละ อันนี้อะไร คือช่วงนี้ว่างจัดสมัครหมดอะ สมัคร Twitter Live IG อืมเต้นเลยเหรอ ไม่มีเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนี่เป็นดีเจให้ อยากฟังเพลงอะไรครับ รีเควสมาเลยครับ เอ๊ะเสียหรือสิทธิ์ป่าวะ วันเกิดหนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ ชับบิชา พรุ่งนี้เช้าหนูกินอะไรดี อืม จริงตอน เขาบอกว่าจริงแล้วอย่ากินดึก ให้กินเช้าสำคัญสุด แต่ถ้ากินดึกแล้วเช้าไม่จำเป็น เกี่ยวปะน่าจะเกี่ยวนะ สบายดี สบายดี ครับ วันเกิดตื่น อืม วันเกิดตื้นขอกำลังใจหน่อยทำทีสิทธิ์อยู่สู้ๆครับผมเข้าเข้าใจหัวอกของคนกำลังทำทีสิทธิ์อยู่นะครับสู้ๆครับ ไฟจะร้อนตดนิดนึงจะร้อนร้อนก้นหน่อย เหงาไหมคะอืม ตอนนี้ไม่เหงาแล้วครับพี่นิกกี้กดไลค์รูปไอจีผมบ้างนะครับโอเคครับพี่แฟน from Indonesia hello can you sing your favorite song favorite song? Mm. That's a very good question. I have to find it. I have so many it's like favorite song, but I don't didn't have like the one that actually like just a favorite song. I'll work on that. Maybe next time I sing for you guys. Sing a bit. A bit. A bit. <laughs> <laughs> Hmm. Hello from India. Hello. เรียนโทรเป็นไงบ้างเหรอครับ เรียนโทรเป็นไงบ้างเรียนโทรก็ดีครับ ดีครับ น่าสนใจ ต้องลองดูครับแล้วจะรู้ บางคนก็แบบ ชอบบางคนก็อาจจะแบบอืม ยัง ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองแล้วแต่สัมผัสของคนไป Hello from Malaysia Hello guys ดวงจันทร์กลางวัน please สิงดวงจันทร์กลางวันอืมอันนี้คืออะไรรูปเหมือน cards Oh, question. Tap a repost to show it on screen and share it with your viewers. Your height. Oh. เฮ้ยเขาดีนะผมติดสติ๊กมันก็ I use the stick so it's kind of like shaky when I touch the screen it's not earthquake so don't worry um, แล้วเราวแลได้ไงอ่ะ แล้วถ้ากดเข้าไปแล้ววันนี้กินข้าวหรือยังคะ กิน กิน กินแล้วครับ เออเดี๋ยวนะ สมมติว่า พี่แบร์บอกรักหน่อย อุ้ยเอืมเฮ้ยฉันมาเมื่อซื้อเอิมสมมติว่า สมมติว่าโอเค สมมติว่านนี้ ผมกดอันนี้ไปแล้ว แล้วผมต้องทำไงต่อ ให้ผมตอบเหรอหมดโควิดทำอะไรก่อนดีคะ เอ่อทำงานใช้นี่ครับผม อืมออกอีเวนต์เลยนะครับ ถ่ายละครเอ่อทำงาน หลายอย่างเลยครับ เดี๋ยวก็ต้องตอบนี้ปะไม่ใช่ โอเค อันนี้ไม่ใช่ แสดงว่า เข้าใจละทางนั้นเฮ้ย ไม่ใช่ เฮ้ยกดยังไงอ่ะไปก่อนนะ กดเส้นโอเครู้แล้ว อยู่บ้านทำอะไรบ้าง โอเค โอเค อยู่บ้านทำอะไรบ้างครับ อยู่บ้านนะครับ เหมือนจะมีอะไรแบบ เหมือนจะไม่มีอะไรทำแต่จริงๆมีอะไรทำเยอะมาก จริง คือยุ่งอะ่ะเลี้ยงหมาดูแลหมา ดูซีรีส์อะเล่นเกม ออกกำลังกาย แล้วก็คิดทบทวนถึงแบบ เรื่องแบบที่เรากำลังค้างอยู่ในช่วงแบบ เดือนสองเดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนี้สำหรับคนที่แบบแบบว่างจริง ๆนะครับ แต่ใครที่แบบว่ายังยังต้องทำงานอยู่ก็แบบ เข้าใจอะ่ะ ใจนึงก็กลัว ใจนึงต้องไปทำงานบางคนที่แบบเอ้ย ผิดด้านอีกแล้วขออภัยด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ไลฟ์แล้วก็ ยังไม่ค่อยแบบเซียนเลยอะดูคำถามอีกทีก่อน เพศออกกากายทุกวันหรือเปล่าคะ พยายามออกนะครับ ผมแบบ ผม ถ้าบางทีผมเดินอะ่ะ ผมก็ไปเดิน แบบเดินเลื่อยเปื่อยกินข้าวเสร็จตอนเย็นๆก็ไปเดิน แบบอย่างน้อยให้มันย่อยอย่างน้อยให้มันได้ขยับบ้างอะไรเงี้ย ก็แบบไม่ได้ถึงแบบว่าต้องออกกำลังกายหนักทุกวันอะไรเงี้ย อืม แต่ว่าพอมันหยุดยาวมันก็กินเยอะ พอกินเยอะก็จะแบบ น้ำหนักก็ขึ้นง่าย โดยเฉพาะ แบบกินดึกด้วยอย่างเงี้ย ดูหนังดูซีรีส์มันก็กินดึกก็ก็น้ำหนักขึ้นเร็วก็ต้องแบบชดเชยกัน นี่ผมไว้หนวดนะเนี่ยไว้แบบ เหมือนแบบคนสมัยโบราณอะที่โกนตรงนี้ออกอะแล้วก็ไว้แล้วก็โกนตรงนี้ออกแล้วแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้ว จบมาโทแล้วต่อบอเอกไหมคะ พักก่อนตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดพักก่อน please speak in English I'm so sorry um what should I what should I talk about? So, mm, I need a topic. I need a topic. Quarantine? Yeah, quarantine. It's very interesting for some people though. Some people get bored. Some people like suffer and some people like just try to like be happy with it so it's depend on people who think about the quarantine different country different like the way of solving method. yeah it's too serious but i'm happy with with my quarantine i gotta spend time with my family my loved one my dad my moms my dogs ขอบคุณครับ so are you happy with your quarantine oh, of course yes I'm happy but now I like I want to go work I, I need I need to work ร้อนไหมครับอยู่บ้าน ร้อนมากครับ ร้อนมากครับ ร้อนมากๆจริงๆครับลมลมที่พัดก็เป็นเหมือนมีลมเยอะนะ แต่ว่ามันเป็นลมร้อนอะ่ะแบบ สวัสดีค่ะ i ินซิดนีย์สวัสดีครับ หนวดแบบละครตามรักคืนใจ เชื่อบอกว่าละครตามรักคืนใจเป็นหนวดที่แบบว่า ติดจิ้มทีละเส้นทีละเส้น ทีละเส้น ทีละเส้นทีละเส้นนะผมต้องใช้เวลาประมาณสัก เกือบสองชั่วโมง เกือบสองชั่วโมงในการแบบ นอนติดหนวด what do you have for dinner tonight? Mm. Do you have any plans to come to Myanmar? Actually, I went to Myanmar for like three times already. I love it. I love the simple life. I love it. I love Myanmar. actually. <laughs> <laughs> เพื่อนปาสวัสดีครับ นี่งาน มันคงสติลทำงาน non stop สู้ๆ ครับผม เชื่อว่าน่าจะเหนื่อยมากๆ I can't speak Malay Malay I can't Where's your next trip Oh my god I have to work so hard before I get to go to the next trip ดูไฟขาทุกวันเลย ตัดผมทรงอะไรครับ ทรงเท่าแก่เปล่าครับ แม่ตัดให้ แนะนำซีรีส์หน่อยค่ะ ดูซีรีส์อะไรดีอ๋ออืม ผมว่าดูอีแตวอนคลาสสนุก ให้ให้แง่คิดดีด้วย teach us some Thai language. Mm. Kamaladi. Rut. Rut in Thai is mean like. Oh, it's Thai. Rut in English it's mean like a fabulous, like wonderful, like ace. We used to say rut, lut. You have to make an expression like this too. Lut. ก่อนนั้นดูคำถามก่อนคำถามสุดท้ายแล้ว Do you love cook? Yes, I love cooking, but really little. Like I can't cook like that much. Hmm. Okay guys, I have to go. I'm so happy to like like get to talk to you, get to like get in touch with you guys. So ขอบคุณมากนะครับทุกคนครับ This is my first time of the live so I hope I did a good job anyways home. have a good night have a good time and taking care of yourself and taking care of your um, families um, very good so I'm like sending you all the the loves the powers and the encourage and everything that makes you guys happy มีความสุขมากๆนะครับ Have a good night นะครับบ๊ายบายครับ 咦。